ต่อไปเราจะมาสรุปคำศัพท์ที่จำเป็นกันนะคะ คำแรกความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือว่าวิชาเอกนะคะ เซมมง หรือว่า เซงโค ต่อไปการสมัครนะคะโมชิโกมิ ใบสมัครโมชิโกมิโชเอกสารโชรุย ประวัติส่วนตัวดีเลคิโชประวัติการทำงาน หรือว่าประสบการณ์ทำงานชกคุเดคิการยื่นขอ หรือว่ายื่นคำร้องชินเซการประเมินเฮียวกะการสอบชิเคงการสอบปากเปล่าโคโตชิเคงการสอบข้อเขียนฮิคิชิเคง การสัมภาษณ์เมนเซ s u คุณสมบัติชิ k าค u ผ่านโกคัก u ไม่ผ่านโกคัก u เกณฑ์หรือว่ามาตรฐานคิจุนฝึกฝนเรนชูชิมัส ทบทวนคุชูชิมัสผู้ดูแลผู้สูงอายุ 高齢者介護職員